ยีนะครับ โดยเฉพาะเรื่องอินเทอร์เน็ตนะครับ ก็เข้ามามีส่วนร่วมนะครับในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นอย่างมากนะครับ โดยเฉพาะเรื่องการเดินทางนะครับ ก็ย่นระยะเวลาในการเดินทาง ไม่ต้องไม่ต้องใช้เวลาทำงานก็สามารถที่จะ work at home ได้นะครับ แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะครับเห็นได้ชัดก็คือว่า การที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตมองในแง่คนทำงานอย่างผมที่มีสายด่วน149อยู่ด้วยเนี่ย แล้วก็ทีมงานเนี่ยนะครับสามารถที่จะ พัฒนาด้วยการส่งรูปนะครับหรือแม้กระทั่งออนไลน์กันทางทางสมาร์ทโฟนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ ก็สามารถที่จะวิเคราะห์ถึงความต้องการของเขาแล้วได้พูดคุยเป็นเพื่อน ได้เห็นหน้าเห็นตากันได้นะครับ รวมทั้งที่สำคัญก็คือเมื่อเราเห็นรูปเห็นภาพแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถจะวิเคราะห์เพื่อพัฒนาเขาได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพนะครับ เทคโนโลยีนี้ก็สามารถมาได้ถึงจอดลึกในรายละเอียดจนถึงว่าเเรื่องเป็นแผลกดทับแบบนี้ยกตัวอย่างนะครับ น่าจะหาหมอคนไหนยังไง น่าจะไปที่ไหนบ้าง อยู่ในหนักขนาดไหนยังไงแม้กระทั่งเรื่องเเห็นตัวแล้วเนี่ยวิวแชร์ที่ควรจะใช้ควรจะใช้ลักษณะยังไงเห็นบริบทพื้นที่ก็จะเห็นว่าเขาจะต้องใช้แบบไหนบ้าง อันนี้เรื่องประเด็นสุขภาพนะครับถัดมาก็คือเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารนะครับ เราก็สามารถที่จะถ้าคนพิการต้องการรู้ระเบียบการ เราก็สามารถส่งผ่านไลน์ก็ได้นะพูดคุยกันก็ได้ ที่ได้เห็นระเบียบการสื่อสารให้เข้าใจกระชับกระชับฉับไวได้มากขึ้นนะครับ อันนี้คือเรื่องเรื่องสุขภาพแล้วเรื่องสิทธิ์นะครับแล้วอันที่3ก็คือ ถ้าเป็นเรื่องของการศึกษานะครับ การศึกษาเนี่ยชีวิตของคนพิการก็ง่ายขึ้น แทนที่จะต้องเดินทางยุ่งยากเหมือนเก่านะครับ ก็บางอย่างก็สามารถจะการศึกษาผ่านออนไลน์หรือตามความต้องการของตัวเองได้นะครับ แล้วก็นอกจากนั้นแม้กระทั่งคนหูหนวกเองนะครับ อย่างที่มูลนิธิเราก็มีตู้เขาเรียกว่า TTIS นะครับคือให้บริการสำหรับคนหูหนวก เพื่อที่จะสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการ แล้วก็ผู้ขอรับบริการเหมือนกับคนหูหนวกเนี้ยก็ได้ง่ายขึ้นนะครับ แล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับว่าเรื่องของการศึกษาเนี่ยก็คงจะต้องมีมีวิธีการในการสื่อสารกัน แล้วก็รวมทั้งได้เข้าใจประเด็นได้ง่ายขึ้น ได้พูดคุยกันมากขึ้น แล้วก็สามารถจะถามตอบกันนอกเวลาที่เรียนได้ด้วยเช่นกันนะครับ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยมาพูดถึงประเด็นที่ 4 ก็คือเรื่องอาชีพนะครับ เรื่องอาชีพในการศึกษาไอไอเทคโนโลยีเนี่ยนะครับการสื่อสารเนี่ยก็สามารถที่จะมาช่วยให้เทคโนโลยีได้ได้เห็นในการฝึกอาชีพได้ง่ายขึ้นนะครับรวมทั้งได้เห็นของจริงด้วยว่าว่าเขาคนพิการเขาทำอะไรอยู่ในมองในแง่ที่เราเป็นผู้ให้บริการนะครับแล้วผู้รับบริการเองเราก็สามารถจะมีตัวอย่าง นะครับ เช่น ถ้าเป็นอาชีพเกษตรเขาทำอะไรอยู่บ้าง เรื่องโดยเฉพาะเรื่องทุกวันนี้เราพูดถึงเรื่องของสังคมเข้มแข็งนะครับ โดยของประชาประชารัฐนะครับ เพื่อสังคมอย่างเงี้ยนะครับ เป็นต้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงของพระราชบัญญัติในหลวงเนี่ยนะครับ ว่าที่ไหนทำดีทำอะไรแบบไหน แล้วก็การสามารถจะเอาตัวอย่างนั้นนะครับ สื่อไปโดยผ่านช่องทางนี้ได้นะครับ แล้วก็ประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือเราพูดถึงเรื่องของเออเมื่อมีรายได้แล้ว ก็คนเราก็อาจจะต้องมีเวลาพักผ่อนหย่อนใจบ้างไปไปเที่ยวหรือว่ากีฬาเล่นกีฬานันทนาการอื่น ๆนะครับ เราก็จะเห็นว่าเเทคโนโลยีทุกวันนี้นะครับ แล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็จะสามารถได้ดูแล้วว่าเราจะไป พักผ่อนที่ไหน เดินทางอย่างไรสถานที่นั้นสะดวกหรือไม่นะครับ พวกเหล่านี้ล้วนแต่แต่ที่จะมาช่วยเราได้ รวมทั้งเครื่องไม้เครื่องมือที่จะมาช่วยทำออกกำลังกายมาออกกำลังกายนะครับ ก็จะสามารถเห็นตัวอย่าง แล้วก็รวมทั้งแหล่งที่จะซื้อหาได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับโดยเฉพาะผมเองนะครับชื่อสำลิชาพิลมเนี่ยนะครับก็เป็นผู้จัดการมูลนิธินะครับ เราก็ดูภาพรวม โดยเฉพาะเรามุ่งเน้นทำให้คนพิการได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับแล้วก็มีอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืน ส่วนหนึ่งก็คือเรามีสายด่วน 1479 เนี่ยก็เป็นพื้นฐานที่จะเป็นทำให้คนพิการนั้น่ะโทรเข้ามาเล่าสิ่งที่ดีๆ ให้ฟังหรือตัวเองที่อยากจะได้ได้รับบริการภาครัฐ หรือส่วนไหนที่ไม่สะดวกนะครับ เพื่อที่จะพัฒนาเขาให้เข้าสู่อาชีพและมีรายได้ที่มั่นคง ทั้งนี้ก็เพื่อคุณภาพชีวิตของเขา นะครับที่ดีของเขาและครอบครัว แล้วก็เพื่อมาช่วยงานด้านสังคมต่อไปนะครับขอบคุณครับ